พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดเพลอฟสกายแบบหลายชั้น และควบคุมครั้งแรกของโลก เดิมทีการใช้งานเพลอฟสกายจะไม่สามารถทำเป็นแบบหลายชั้นได้ เนื่องจากกระบวนการสร้างชั้นใหม่ จะทำให้ชั้นเดิมละลาย ที่ผ่านมาจึงทำได้เพียงเคลือบผิวบางๆ เท่านั้น นักวิจัยไทย จึงคิดค้นนวัตกรรมการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดเ์ลอฟสกายแบบหลายชั้นขึ้น และสามารถทำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับ โครงการสนับสนุนทุนวิจัย และพัฒนากฟผสวทช ได้สนับสนุนนักวิจัยไทย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนายกระดับเซลล์แสงอาทิตย์ จากเพอร์ลอฟสกายผลจากการทำวิจัยทำให้เกิดการค้นพบนวัตกรรมการสร้างเพอร์ลอฟสกายแบบหลายชั้นขึ้น เป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้กระบวนการฉีดพ่น ด้วยขนาดละอองและอุณหภูมิที่เหมาะสม การสามารถสร้างเพอร์ลอฟสกายแบบหลายชั้นได้ ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกใช้งานเพอร์ลอฟสกายหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ร่วมกัน ได้ตามความต้องการ สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ ให้กับโซลาเซลล์หรืออุปกรณ์อื่น ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยกฟผ สวทช และมหาวิทยาลัยมหิดล